ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันรีบเกินไปนะเขาควรจะเคลียร์ก่อนว่าคนที่เขาคุยด้วยเนี่ยที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของ BRN เนี่ยเป็นตัวแทนของ BRN จริงหรือเปล่านะตอนนี้ผมก็แบบไม่มีอะไรที่ชี้ว่าว่าเขาเป็นตัวจริงหรือว่าเป็นตัวตัวแทนชัดเจนนะแล้วยังไงนะถ้าดูสถานการณ์ในสามจังหวัดมันก็จะมันก็ชี้ดูว่าเขาเขาก็ไป ทำของเขา พวกกระบวนการก็ยังใช้ความแรงอยู่ผมดูคล้ายๆว่ามันเป็นความต้องการของฝ่ายการเมืองมากกว่าทั้งทั้งฝ่ายการเมืองทั้งมาเลเซียแล้วก็ประเทศไทย การพูดคุยเนี่ยระหว่างกบฏรวอกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลายกลุ่ม กับคุยกับรัฐบาลไทยหรือว่าตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ มันมาตั้งแต่สมัย 30 40 ปีมาแล้ว แต่ประเด็นก็คือว่ามันไม่เคยมาช่วยทางด้านแนวคิดที่ว่ามันไม่ได้เคยตอบคำถามว่าคนปัตตานีมาลายูจะอยู่กับประเทศไทยยังไงตรงนี้มันไม่เคยตอบ แล้วผมว่าที่สำคัญกว่านี้ก็คือว่าเรื่องเรื่องการเจรจาเนี่ยมันมันแค่ประเด็นเดียวรัฐบาลไทยสังคมไทย ต้องเจรจากับคนปัตตานีมาลายูว่าเราจะอยู่ด้วยกันยังไง บนพื้นฐานอะไรนะถ้าจะอยู่ด้วยกันได้ผมว่ามันต้องมีการเคารพกันนะเรื่องอัตลักษณ์ เรื่องประวัติศาสตร์ เรื่องที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า narrative เรื่องเล่าของเขานะเรื่องวิญญาณของเขา ถ้ารัฐไทยยังไม่เข้าใจตรงนี้หรือสังคมไทยยังไม่เข้าใจตรงนี้ความแตกต่าง มันก็จะไม่ไม่สำเร็จ ถึงแม้ว่าถ้าทหารไทยตำรวจไทยฆ่าพวกจูแวหรือว่าพวกแนวร่วมทั้งหมดเนี่ย ผมก็เชื่อว่าใน10 ปีแล้วก็มีกลุ่มใหม่ขึ้นมา เราก็เห็นมาแล้วหลังจากใต้ร่มเย็นพรรคคอมมิวนิสต์ล้มไปแล้วก็พวกกระบวนการอื่นๆก็วางอาวุธไป พอวิญญาณนี้ไอ้เรื่องนี้เรื่องในนาื่องเรื่องเล่าเนี่ยไม่เคยพูดถึงเนี่ยมันเรียกก็กลับมาใหม่ก็จะสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิธีตรงนี้ก็คือต้องต้องต้องต้องคุยกับคนในสามจังหวัด ว่าจะอยู่กันยังไง